เรื่องภาพฉายสามด้าน หรือภาพด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติ เป็นเรื่องที่นักเรียนหลาย ๆ คนชอบ เนื่องจากไม่ต้องคิดเลข และก็เป็นข้อสอบโอเน็ตที่นักเรียนตอบถูกมากที่สุดเช่นกันครับ หากกำหนดภาพสามมิติเป็นแบบไอโซเมตริกส์หรือภาพที่ทำมุม 30 องศาแบบนี้นะครับ ภาพด้านหน้า คือภาพที่มองจากด้านที่ลูกศรชี้นี้ครับ รายละเอียดที่เราจะระบุลงไปบนภาพด้านหน้า ก็คือส่วนที่เป็นขอบ เหลี่ยม และมุมของรูปทรงสามมิติ ที่มองเห็นได้จากด้านหน้า ซึ่งในระดับนี้ก็จะให้นักเรียนวาดภาพแสดงส่วนที่มองเห็นเท่านั้น ส่วนที่มองไม่เห็นที่ต้องแสดงด้วยเส้นประ บางโรงเรียนก็จะยังไม่สอนในระดับหมอต้น หรืออาจจะสอนในวิชาอื่น ๆครับ ส่วนมุมมองภาพด้านบน สมมติว่าเรายืนอยู่จุดเดิม แต่มองจากด้านบนลงมา ส่วนที่มองเห็นได้จากด้านบน ก็แสดงดังรูปครับ ส่วนภาพด้านข้างนั้น เราจะเปลี่ยนมายืนทางด้านขวาของรูป ส่วนที่มองเห็นได้จากด้านข้าง ก็จะแสดงดังรูปครับ ถ้าภาพสามมิติที่กำหนดให้เป็นภาพออบลิกหรือด้านหน้าของภาพอยู่ในแนวเดียวกับขอบกระดาษพอดี แล้วส่วนลึกของภาพทำมุม 45 องศา แบบนี้ เราจะเห็นภาพด้านหน้าได้ชัดมาก รายละเอียดที่แสดงในภาพด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบนของรูปสามมิติที่กำหนด เป็นดังตัวอย่างครับ โจทย์อีกลักษณะหนึ่ง เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศขนาดเล็ก ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมองภาพได้ง่ายขึ้นครับ ในที่นี้ครูจะใช้รหัสสี เพื่อให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น